มา เกมนี้ชื่อว่าเกมคาร์บอยนะผมเกมวายเวสโกลผมอยู่ในค่ายในค่ายมาสิเฟเยอร์นะมาเลยแล้วเรามาลุ้นกันพร้อมกันเลยว่าเกมเนี่ยจะเข้าดีขนาดไหนนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเนาะเออ เดี๋ยวลุยกันไปพร้อมๆกันเลยนะ มา เข้าดีขนาดไหน ไปเลยครับผมได้รับสิบเตียบินวันเจ็ดครั้งลุย ต้องมอกผมเกมเนี่ยผมก็เกิดก้าวายเข้ามาผมจะวายเป็นแบบวายขาผมท่านผู้ชมถ้าเกิดเข้าได้เข้าแบบรู้เรื่องเลยนะแต่แบบรู้เรื่องอ่ะ ต้องลองดูผมจะเข้าปรับบันไลไส้แล้วเออคูณสามโอเคสวยงามเม็ดนี้ มาผมคาร์บอนนะคาร์บอนคูณสามคูณห้าเฮ้ยเชื่อรู้เรื่องมาคูณค้าผมตอนนี้คูณค้างแล้วรีบร้อยดิโอ้โหคาร์บอยาแถวครับผมผู้ชมโอ้โหเม็ดนี้แสนสามโอ้โหสุดยอดครับผมซีเนเรชั่น โอ้โห แต่ขนาดนี้หาที่ไหนได้ผมตามได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ผมตามที่ด้านล่างคลิปนี้ผมกดติดตามเอาไว้นะผมถะาบางท่าโอ้โหบอกเลยว่าต้องมียูเซอร์ติดตัวไว้ ผมรับรอง เออเอาไปเลยคนละร้อยอือแตกหนักขนาดนี้ รอไม่ไหวแล้วนะ รอชักช้าอยู่ใหญ่ก็เลิกดิครับ เออกินมาหน่อผมแสนหกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยเนาะกดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยเนาะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ ผมวันนี้ขอลาไปก่อนแตกหนักแตกตีต้องที่นี่ บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ